วัสดีครับ ในวันนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสถานประกอบการกันนะครับ โดยวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณพัคณิตออสปอนพันธ์จากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับคุณพนิตครับช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการนิดหนึ่งครับว่า โดยความหมายแล้วเนี่ยสถานประกอบการหมายถึงอะไรครับ ค่ะคำว่าสถานประกอบการนะคะ ก็หมายถึงองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ที่ร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานสาหกิจศึกษา กับสถานศึกษา รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสาหกิจศึกษา และรับบัณฑิตเข้าทำงานจริงค่ะสำหรับประเภทของสถานประกอบการนะคะ สถานประกอบการนั้นสามารถแบ่งแยกได้เป็นหลายประเภทนะคะ แต่ที่ที่ฉันจะกล่าวถึงนะคะก็คือ จำแนกตามประเภทตามความมุ่งหมายของการจัดตั้ง ซึ่งก็สามารถจะแบ่งแยกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ องค์การธุรกิจ องค์การภาครัฐ และองค์การทางสังคมนะคะเดี๋ยวจะขอชี้แจงทีละประเภทนะคะ องค์การธุรกิจนะคะ หมายถึงองค์การที่จัดตั้งขึ้น เพื่อแสวงหากำไร ได้แก่ ธุรกิจเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนบริษัท กิจการร่วมค้ากองทุนธุรกิจ โฮลดิ้งคัมพานีสหกรณ์ และรัฐวิสาหกิจ ประเภทที่ 2 นะคะ องค์การภาครัฐ หมายถึง องค์การของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อการบริการประชาชน ควบคุมส่งเสริม และรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะ เช่น กระทรวง กรม หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ นะคะ สำหรับประเภทสุดท้ายนะคะก็คือองค์การทางสังคม ก็หมายถึงองค์การที่จะตั้งขึ้น เพื่อความมุ่งหมาย และประโยชน์ทางด้านสังคม เช่น สมาคมสโมสร องค์การทางศาสนาและมูลนิธิต่างๆค่ะครับเราได้รับทราบเกี่ยวกับความหมายและก็ประเภทของสถานประกอบการแล้วนะฮะจากคุณพคณิตนะครับนี่ในส่วนต่อไปเนี่ยสถานประกอบการสำหรับที่จะไปสาหกิจศึกษาเนี่ยครับ ในมุมมองของคุณพัคนิตเนี่ยคิดว่าควรจะมีลักษณะอย่างไรครับ ค่ะสำหรับสถานประกอบการนะคะ ในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยมีหลากหลายประเภท แต่สิ่งที่นักศึกษาควรจะคำนึงในการที่จะเลือกเข้าปฏิบัติงานสากิจศึกษานะคะ ก็มีอยู่ 4 ประการที่น้องที่น้องนักศึกษาจะต้องพิจารณานะคะ อย่างแรกนะคะก็คือมีลักษณะธุรกิจหรือการประกอบการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษานะคะ เช่น โรงงานนักศึกษาด้านวิศวกรรมก็สามารถจะเข้าปฏิบัติงานได้ซึ่งตรงกับสาขาตัวเอง หรือธุรกิจบริการก็เป็นน้องทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว น้องทางด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนนะคะหรืออีก อย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในธุรกิจ และการประกอบการทุกที่ที่จะต้องรับนักศึกษา เช่นด้านบัญชี ด้านเทคโนโลยีสนเทศ สารสนเทศ น้องๆที่เรียนทางด้านหลักสูตรดังด้านนี้นะคะก็สามารถจะปฏิบัติงานได้ในทุกๆสถานประกอบการนะคะ ประการที่ 2 ที่เราควรจะคำนึงถึงนะคะคือ มีพนักงานที่จบในสาขาวิชาชีพเดียวกัน หรือใกล้เคียงนะคะ มีประสบการณ์ทำงาน สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับนักศึกษาได้ทั้งทางด้านวิชาการ แล้วก็ทางด้านวิชาชีพนะคะ ประการต่อมาก็คือมีความปลอดภัยในการทำงานนะคะ ทางสถานประกอบการจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนะคะ ประการสุดท้ายนะคะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางนักศึกษาส่วนใหญ่จะคิดว่าสำคัญมากนะคะ ก็คือว่าการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ตามสมควรเหมาะสมกับสถานภาพทางเศรษฐกิจนะคะ ก็ทั้ง 4 ประการนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาควรจะตัดสินใจในการเลือกสถานประกอบการในการเข้าปฏิบัติงานค่ะครับจากข้อมูลของสถานประกอบการที่กล่าวมาแล้วนะครับคิดว่ายังมีข้อมูลสำคัญอะไรที่ นักศึกษาควรพิจารณาในการจะเลือกสถานการที่จะไปศึกษาบ้างค่ะ นอกจากที่กล่าวมาแล้วก็คือว่าข้อมูลสถานประกอบการที่นักศึกษาควรจะมีการสืบค้นก่อนที่จะเลือกที่จะเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการสากิจศึกษานะคะ นักศึกษาควรจะทราบลักษณะธุรกิจหรือการประกอบการของหน่วยงานนั้นๆนะคะ อาจจะมีผลเช่นบางสาบางคนมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เขาน้อง นักศึกษาไม่ควรจะเลือกสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี หรือเส้นใยสิ่งทอ ซึ่งจะมีฝุ่นเยอะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของนักศึกษาได้นะคะ ประการต่อมานะคะ เรื่อง ข้อมูลทั่วไป เช่น ที่ตั้งหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสารแผนที่เว็บไซต์นะคะ นอกจากว่าตัวเองจะได้ทราบข้อมูลแล้วทางผู้ปกครองอทางพ่อแม่จะได้ทราบด้วยนะคะเผื่อเกิดปัญหากรณีใด ๆ เกิดขึ้น ก็จะได้ไปติดต่อนักศึกษาได้นะคะจำนวนพนักงานทั้งหมดก็สำคัญนะคะเพราะว่าเราจะได้ทราบว่าจำนวนของขนาดของสถานประกอบการ เป็นเช่นไร แล้วก็ ชาติชาติพันธุ์ของพนักงานที่เราจะไปเจอนั้น เพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานนะคะสำหรับประเด็นอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะสนใจนะคะ ก็คือประเด็นทางด้านสังคม ทางด้านคุณภาพของสถานประกอบการในประเด็นต่างๆ ที่ปรากฏตามข่าวหรือสื่อโซเชียลนะคะ เช่นการปฏิบัติการ การปฏิบัติงานตามกฎหมาย มีความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับค่าตอบแทน เกี่ยวกับสวัสดิการนะคะ ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะ น้องๆนนักศึกษาสามารถจะสืบค้นข้อมูลได้จากทางอินเทอร์เน็ตนะคะ จากทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะคะ รายงานประจำปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐ เช่น พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัดนะคะ นอกจากนั้นนะคะ หากเป็นสถานประกอบการที่เคยรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะ ทางนักศึกษาอาจจะสอบถามจากอาจารย์ หรือรุ่นพี่ที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ ค่ะ โอเคครับ ทีนี้ในส่วนของลักษณะงานสายศึกษาที่นักศึกษาจะปฏิบัติที่หน่วยงานนะครับด้านงานเด็กเรื่องนักศึกษาเนี่ยสามารถจะทำงานในลักษณะใดได้บ้างครับ ค่ะ นักศึกษาสาหกิจศึกษานะคะ เปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการนะคะ เราจึงกำหนดให้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในสถานประกอบการ ลักษณะงานที่นักศึกษาสามารถปฏิบัตินั้นนะคะ จะมี 2 ประการนะคะ ก็คือประการแรกก็คืองานประจำ งานประจำ คือเป็นงานปฏิบัติงานเชิงประสบการณ์จริง ที่สอดคล้องกับวิชาชีพของนักศึกษา นะคะ งานอีกประเภทหนึ่งก็คืองานโครงงานหรืองานโปรเจกต์นะคะ เป็นงานที่ต้องการหน่วยงานต้องการพัฒนา ต้องการหาแนวทางการปฏิบัติที่ดี มีการลดขั้นตอนการผลิต ลดขั้นตอนการทำงาน งานต่อยอดความรู้นะคะแนวคิดต่างๆ หรืองานพัฒนานวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่จะยังประโยชน์ให้กับทางสถานประกอบการค่ะ ครับข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการนะครับ ความหมายนะครับประเภท ลักษณะของสถานประกอบการที่นักศึกษาจะเลือกที่จะไปใส่ศึกษานะครับ รวมไปถึงลักษณะงานของศึกษาที่คุณพินิษได้ช่วยสรุปให้นะครับ ว่าเป็นได้ทั้งงานประจำและงานเชิงโครงงาน หรืองานเชิงโปรเจกต์นะครับ ที่ได้พัฒนาขึ้น ข้อมูลส่วนนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการที่จะเลือก ที่จะไปศึกษาได้ตรงกับความสนใจและความต้องการ และจะนำไปสู่ความสำเร็จของนักศึกษาในท้ายที่สุดครับ